เรียนกูสันตลัตตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 บ้านดงสวรรค์ ตำบลกูสันตลัตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 15 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตบริการ 6 หมู่บ้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน นักการพันโลง2 คน นักเรียน 190 คน การเตรียมความพร้อมในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกู่สันตลัตมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 20 คนดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา นายสุวรรณบุตรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับประถมวัยจำนวนสองคนประกอบด้วย นายวันชัยอุทารนิตนางพัชราแสงโยธา ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวนสี่คนประกอบด้วย นางไพวันอุทัยแพน นางพิสมัยขันแก้ว นางทองทรัพย์พมโชต นางรัตนากรเสเตมิ ครูผู้สอนระดับปฐมศึกษาช่วงชั้นที่สอง จำนวนสี่คนประกอบด้วย นางประพัสลาหารคำพา นางปียาพาสอนจันดา นางสุกัญญาปัตตานี นายขเชนชัยสุรพล ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คนประกอบด้วย นายพัฒนาเดชเศษเตมิ นางสุภักพลแสน นางสาวมณีรัตน์การสำโรง นางนพวรรณ ชุมพล นางธนชพร เวียงพลละออม วงธุรการจำนวนหนึ่งคนได้แก่ นางจารุวรรณบุตรเกตครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวนหนึ่งคนได้แก่ นางสาวชยานันสัตรัตน์นำพร นักการพานลงจำนวนสองคนประกอบด้วยนายเฉลิมปนามาเตา นายอัมพรมีบุญมาก การเตรียมความพร้อมในด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการบริหารจัดการ การศึกษาของสถานศึกษา และถือเป็นภาระสำคัญในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดและมีในสถานศึกษา จึงถือเป็นภาระใหม่ ที่เพิ่มความยุ่งยากในการบริหารจัดการศึกษามากกว่าทุกๆปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังตารางเลื่อนวันเปิดปิดภาคเรียน ต่อไปนี้ โรงเรียนกุสันตลัดแต่หนักในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ดี จึงยึดแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวคิดของกระทรวงที่ว่า การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน โดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล ของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ดำเนินใน 4 ระยะเวลาดังนี้ ระยะที่1การเตรียมความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนได้สำรวจความพร้อม ในด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของนักเรียน ผู้ปกครองครูและระบบบริหารสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด งเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์โดยครูประจำชั้นครูประจำวิชา ออกเยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อสำรวจความต้องการในการเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณ พร้อมกรอกแบบสอบถาม 2. สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล จากกระทรวงดี 3. จัดกลุ่มนักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้ 3.1 กลุ่มผู้เรียนที่พร้อม 100%คือ ลูก 2 คนมีทีวี 2 เครื่อง หรือทีวี 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 3.2 กลุ่มผู้เรียนที่พร้อมปานกลาง เช่น ลูกสองคนมีทีวีหนึ่งเครื่อง 3.3 กลุ่มผู้เรียนที่พร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อมเลย 4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง น้อย หรือไม่มีความพร้อมเลย 5. สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองด้านเวลา 6. จัดกลุ่มความพร้อมของอุปกรณ์ 7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง 8. จัดระบบสื่อสาร เช่น สร้างกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook 9. จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 10. มอบหมายครูดูแลรับผิดชอบนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ต่อคนต่อสัปดาห์ ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 จะทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับประถมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิ ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV ระดับปฐมวัยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียนแต่ละครอบครัวว่าสามารถเข้าเรียนในช่องทาง DLTV ได้หรือไม่ 2. ผู้ปกครองแอดไลน์กับครูประจำชั้นเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานกับนักเรียน 3. ครูจัดทำสื่อ ใบงานตามกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ตามตารางวันที่ออกอากาศของ DLTV โดยการนำสื่อหรือใบงานส่ง พร้อมกับออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในคราวเดียวกัน 4. ให้นักเรียนผู้ปกครองในระดับปฐมวัยนำใบงานส่งในทุกๆวันจันทร์ พร้อมรับใบงานชุดต่อไป 5. ครูจัดทำแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองบันทึก ลงความเห็นในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวัน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการดำเนินการดังนี้ 1. ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียนในแต่ละครอบครัว ว่าสามารถเข้าเรียนในช่องทาง DLTV ได้หรือไม่ 2. ผู้ปกครองหรือนักเรียนแอดไลน์กับครูประจำชั้น เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน 3. รูจัดทำสื่อใบงานหน่วยการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สำคัญ ตามตารางวันที่ออกอากาศของ DLTV โดยการนำสื่อหรือใบงานส่งและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในคราวเดียวกัน 4. ให้นักเรียนนำใบงานส่งทุกๆวันจันทร์พร้อมกับรับใบงานชุดต่อไป 5. ครูจัดทำแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองบันทึก ลงความเห็นในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละวัน ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 ได้วางแผนไว้สำหรับ 2 สถานการณ์ นั่นคือสถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกล ผ่าน DLTV และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนและในวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนยึด แนวปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข 6 มาตรการหลักในการเฝ้าระวังและป้องกันแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1. มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดไข้ นักเรียนทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 2. ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน 3. จัดให้มีสถานที่ที่จะล้างมือสำหรับนักเรียนทุกคน รวมไปถึงจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทั้งในและนอกห้องเรียน หากมีการเปลี่ยนชั้นเรียนหรือเปลี่ยนพื้นที่เรียน ต้องไปล้างมือ หรือก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวัน ก็ต้องล้างมือทุกครั้งไป 4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน โรงอาหารอย่างน้อยต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตร 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ในจุดพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด และพื้นที่ที่เด็กต้องไปใช้ร่วมกัน 6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมมือหรือจากการจัดการแข่งขันบางอย่างที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากๆจากนี้โรงเรียนยังได้ยึดแนวปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้บริหารและแนวปฏิบัติสำหรับครู ผู้ดูแลนักเรียนดังรายละเอียดในตารางดังนี้ ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้การรับชมสวัสดีค่ะ